สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการผสานและการแบ่งแยกเซลล์และตารางนะคะ การผสานเซลล์หรือว่าเหมือนเซลล์นะคะ คือการนำเซลล์หลาย ๆ เซลล์มารวมกัน จนกลายเป็นเซลล์เดียวนะคะ เพื่อจัดทำหัวตารางหรือหัวเรื่องกึ่งกลางของตารางนะคะ เรียกว่าการผสานเซลล์นะคะ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. นะคะเลือกเซลล์ ที่เราต้องการนำมารวมกันค่ะ 2. นะคะ คลิกแท็บ Layout นะคะใน Table Tool นะคะ 3. คลิกมือเซลนะคะ ตัวอย่างเซลที่ผสานกันแล้วนะคะ เราสามารถจัดรูปแบบของตัวอักษรได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นการแบ่งแยกเซลล์หรือว่าสปิทเซลล์นะคะ หลังจากที่เรารวมเซลล์กันแล้วนั้นนะคะ หากผู้ใช้ต้องการที่จะแบ่งแยกเซลล์กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะ ก็สามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะคลิกเลือกเซลล์ที่เราต้องการแบ่งนะคะ 2. นะคะคลิก Layout นะคะใน Table Tool นะคะ 3. นะคะให้เราคลิกคำสั่ง Split Cell นะคะ ในหน้าต่างสวิตเซลนะคะ สามารถกำหนดค่าได้ดังนี้นะคะ number of column นะคะก็คือเป็นการกำหนดจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการแบ่งออกมานะคะ number of row นะคะ คือการกำหนดจำนวนแถวที่ต้องการแบ่งออกมานะคะ หลังจากนั้นให้เราคลิกปุ่ม โอเคค่ะ ในตัวอย่างนะคะก็จะปรากฏการแบ่งแยกเซลล์นะคะ หรือว่าสปิตเซลล์นั่นเองค่ะ